ครับสวัสดีครับพวกกับผมเป็นเวลาครับ กับเกมคิดว่าเปิดมาสลิฟไฟนอลเป็นนะครับกับพาร์ที่11แล้วนะครับ โอเครู้สึกว่าจะต้องมาโลของเก็บยาคีเบตวอลแล้วอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะว่าตามเสียงเสียนอตมา ตาเลือกไปเลย お呼びでしょうかまずいことになったベントスが自身の過去の秘密を知ってしまったのだベンがたった今目の前をベンが飛び去ったのですが何があったのですベントスは真実を問いただすためにエラクスのもとへ向かったあの目はまともではなかった 何をするやもしれぬマスター寺よ友としてベントスを守ってやれ無論ですมันจะต้องตามไปไปตามหาเวทนะครับ ซึ่งเมื่อกี้ก็เจอเวนอยู่นี่ มีแอร์ผ่อล้อนั่นเองนะ่ะโอเค ต้องกลับไปโลกเดิมครโลกของที่สามคนนั้นอยู่กัน ตอนแรกน่าจะต้องไปหา มาสเตอร์ เอลาคุสดูกันต่อครับเพราะว่าเมื่อกี้ยังเป็นแค่ในเรื่องไม่มีอะไรเลย นี่ไงกำลังจะสู้กันพอดีนี่ไงต้องไปห้ามมึงお前は存在してはならんのだ 何マスター何をする気ですティラメリードそこどけ嫌です死の言うことが聞けるか聞けませんなぜお前は死の心を理解できる我が言葉に耳を貸さぬというならお前もベントスと共に封じるまでだ อืมตัวหนึ่งกระเด็นกระดอย ผมลืมเปลี่ยนคีย์เบสด้วยมันโคตรน่ารักเลยคีย์เบสดึงพลังความมืดออกมาแล้ว マスターだろうと関係ないこの力友のために使うโดน身に落ちたかってろโดนเซียนอนหลอกเอาเวนออกไปก่อนเดี๋ยวตูสู้เองเธอละชิบหายแล้ว ต้องมาสู้กันจริงๆด้วยเลยนี่ What the ไปเป็นด้านมืดเลยทีเดียวครับ จังหวะนี้ดึงไม่ทันมันชาร์จเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นลูกพี่จะเย็นโอ้โหแม่งเสียบใหญ่เลย รู้ว่าเป็นมาสเตอร์ รู้ว่าเก่งครับผมแต่ใจเย็นนะฮะจังหวะนี้

รียบร้อยไม่ยากฮะ มันเป็นพลังด้านมืดสไตล์ด้านมืดเป็นแผนของแซนอสให้เทล่ามาฆ่าเอลาคุซะマスター俺はたก蓮をเท่านั้นเองไม่ いいのだ許せテラお前の心に闇を住まわせたのは私かもしれぬこうして私自身もお前たちにキーブレードを向けてしまうとはな我が心も闇にうわっ返す ร่างสลาย ตายได้เท่มาก สลายร่างเลยทีเดียวอีบ้าเอ้ย โดนหลอกแล้วหลอกซ้ำมาสตเทรายุよ お前が許しを請う必要はないエラックスはお前の共に手をかけようとしたマスターゼアノート何をお前の成長には目を見張るものがあるだがまだ足りない怒りの感情を解き放て心を闇に委ねるのだどういう意味だわからんか 来るがよい我らキーブレード使いの運命を刻みしましょうキーブレード墓場へヒレ e はそこでベンツとアクアの最後を見届け闇に落ちるのだนั่นไงว่าแล้วอ้บาเอ้ย たちに帰る場所は必要ないなんだゼロドงานเข่าอันนี้น่าจะพังแล้วโดนดูด เข้าไปในความมืด ลาก่อย 前たちは俺が守るไปหาเวนกับคอเลยนะจังหวะนี้คีเบดใหม่ เย่อันเดิมเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้เลยมันเป็นโน้ตของเซนอตโอเคครับ เดี๋ยวผมขอดูไอเทมก่อนดาบเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้ใช้เลย อันนี้โคตรแรงโจมตีธรรมดาใส่ไปเลย โอเค ฮะ ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้เพราะว่าพาร์ทหน้ามันต้องไปสู้ บอสแล้ว บอสใหญ่ของภาคนี้นะครับ ของแต่ละคน โอเค ก็ยังไง ถ้า ชอบ ก็ อย่า ลืมฝาก subscribe กัน ด้วย นะ ครับอย่าลืมไปกดดูเพจของป๊อปและพดของผมด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปเลยครับบาย